สายตระกูลของสมเด็จพระเรศวรอีกทางหนึ่งก็คือสายพระราชมารดา ซึ่งถือได้เป็นสายสำคัญเนื่องจากเป็นพระราชมารดาหรือพระวิสุทธิกษัตริย์ นั้นสืบเชื้อสายมาจากกรุงศรีอยา โดยมีพระราชบิดาคือพระมหาจักรพรรดิและพระราชมารดาก็คือพระ ศรีสุโยไทย ซึ่งแต่เดิมพระศรีสุโยไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์เป็นเจ้าหญิง หรือเป็นเครือญาติในเขตพิษุโลกสุโขทัย ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับขุนพิเรนทรเทพ และขุนพิเรนทรเทพนี่เองได้จึงได้เข้ามาช่วยกับพระศรีสุริโยไทยและพระสวามีในการที่จะจัดการปัญหาการเมืองต่างๆ จนสุดท้ายเมื่อปราบปรางขุนบรงสาธิราชสำเร็จแล้ว พระมหาจักรพรรดิได้ขึ้นของราชก็พระราชทาน พระธิดาคือพระวิสุทธิกษัตริย์ ซึ่งเป็นพระธิดาคนสำคัญที่เกิดขึ้นจากพระศรีสุริโยไทยให้เป็นพระชายาของพระมหาธรรมราชาธิราช หรือคุณพิเรนทรเทพในอดีตสายสัมพันธ์หรือเรื่องหลังความสัมพันธ์ทางการเมืองนี้เอง จึงเห็นได้ว่าพระวิสุทธิกษัตริย์ เป็นพระธิดาที่อยู่ท่ามกลาง เหตุการณ์และสงครามต่าง ๆ โดยมีพระราชบิดาคือพระมหาจักรพรรดิและพระราชมารดาก็คือพระ พระศรีสุริโยไทยที่เกิดสงครามต่างๆมากมาย เช่นสงครามในคราวช้างเผือก สงครามในการสุริโยไทย สิ่งเหล่านี้เองจึงเห็นได้ว่าพระวิสุทธิกษัตริย์เนี้ยเป็นพระธิดาองค์หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญร่วมกับพระเชษฐาทั้งสองพระองค์ คือ 1. พระรามเมศวร 2. คือพระมหินทราธิราช 3. เป็นน้องสาวหรือพี่สาว ซึ่งซึ่งปรากฏว่าชื่อพระเทพกษัตรี และพระองค์เอง ท่ามกลางการเมืองส่งต่างๆ หรือวิกฤตต่างๆ ในปี 2106 ในสงครามที่เรียกว่าสงครามช้างเผือกนี้เอง กองทัพพม่าได้ยกทัพเข้ามา และได้ดำเนินการในการที่จะหนึ่งเชิญพระรามเมศวรไปอยู่พม่า 2. หลังปี 2106 แล้วพระมหาจักรพรรดิเองก็ถูกอัญเชิญไปอยู่ที่พม่า ทำให้พระหินทราธิราชเสด็จขึ้นเป็นกษัตริย์ ท่ามกลางการเมืองในเวลานี้เอง พระองค์ได้หาสายสัมพันธ์อันดีกับล้านช้าง โดยการเชิญหรือขอให้พระเทพกษัตริย์ไปเป็นพระชายาแห่งพระชัยเชษฐาธิราช ตรงในเวลาดังกล่าวกล่าวได้ว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความขัดแย้ง พระวิสุทธิกษัตริย์เป็นพระธิดาของมหาจักรพรรดิ และพระศรีสุริโยไทยเพียงพระองค์เดียวที่ดำรงตนอยู่ในประเทศไทยในขณะนี้ โดยอยู่ร่วมกับพระสวามี คือพระมหาธรรมราชาธิราชที่เมืองพิษณุโลกเมืองพิษณุโลกในเวลาดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นเมืองหัวเมืองใหญ่ เป็นหัวเมืองเอกในการคุมกำลังพลทั้งหมดตามพระราชโยบายของพระมหาจักรพรรดิในอดีตที่วางแผนไว้ว่าให้ พิษณุโลกเป็นเมืองเอกอุเป็นเมืองอุปราชในการควบคุมกำลังคนไว้ป้องกันกองทัพของกรุงศรีอยุธยา ท่ามกลางเวลานี้เองจึงเกิดภาวะของความเข้มข้นและภาวะของการควบคุมกำลังคนของเมืองพิษุโลกอย่างเต็มที่เป็นปราการสำคัญ และเป็นกำลังทัพสำคัญในการจะช่วยกรุงศรีอยุธยาในข่าวศึกต่างๆ แต่ท่ามกลางที่พระพหินทราธิราชขึ้นเป็นกษัตริย์ ในหลังปี 2106 แล้ว พระมหาธรรมราชาเริ่มมีสายสัมพันธ์อันดีกับบูเรงนอง ซึ่งเราเห็นในหลักฐานจำนวนมากเลยว่า มีการเดินทางเชื่อมโยงระหว่าง พระมหาธรรมราชากับบุเรงนองของอาณาจักรพม่าหรือกรุงหงสาวดีในขณะนั้น ท่ามกลางข่าวเล่าลือว่าพระมหาธรรมราชาเสด็จไปหงสาวดี จนหลักฐานพม่าบอกเลยว่า พระบุเรงนองได้แต่งตั้งให้พระมหาธรรมราชาเป็นเจ้าสองฟ้าแยกตัวและมีอำนาจเหนือ หรือเทียบเท่ากรุงศรีวิทยาขนาดนั้นท่ามกลางการเมืองและปัญหาตรงนี้เอง พระมินทราธิราชก็เลยค่อยๆอัญเชิญ พระวิสุทธิกษัตริย์ และพระธิดาพระราชโรสต่างๆ ให้กลับเข้าไปที่กรุงศรีวิทยา ตรงนี้เองจะเห็นได้ว่าเมื่อหลังจากพระวิสุทธิกษัตริย์กลับไปที่กรุงศรีวิทยาแล้ว พระองค์เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการว่าราชกิจภายในของกรุงศรีวิทยา ขณะที่พระสวามีก็มีพละกำลังและมีความสัมพันธ์อันดีกับอาณาจักรหงสาวดี หรือบุเรงนอง ท่ามกลางตรงนี้เองค่อยๆหล่อหลอม ให้เกิดสายสัมพันธ์หรือข้อมูลต่างๆ เชื่อมโยงกันทั้งภายในกรุงศรีอยาและเมืองพิษณุโลก อาจกล่าวได้ว่าเมื่อภายหลังกองทัพของบุเรงนอง ยกทัพเข้ามาตีกรุงศรีอยยาในปี2112ครั้งนี้เองจะเห็นได้ว่า พระวิสุทธิกษัตริย์พระมหาธรรมชาต้องเลิกตัดสินใจในการที่จะดำรงสถานภาพบทบาทของกรุงศรีอยุธยาในขณะนั้น สุดท้ายพระมหาธรรมราชาก็ตัดสินใจที่จะยกกองกำลังเข้าไปในกรุงศรีอยุธยา แล้วก็ยอมสวาวิภักดิ์ต่อบุเรงนอง ขณะเดียวกันก็สร้างแล้วก็ขอพระทานกรุงศรีอยุธยาให้ปลอด จากการถูกโจมตีและเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสลาดในช่วงเวลานี้อาจกล่าวได้ว่าพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตริย์เป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกที่อยู่ภายใต้บรมเรชานุภาพของบุเรงนอง พร้อมกันนั้นยังถือได้ว่าเป็นเมืองประเทศสลาดเป็นกษัตริย์ภายใต้เมืองประเทศสลาดพระองค์แรกดังนั้นสายสัมพันธ์เบื้องหลังของกษัตริย์ ผู้นำหรือพระมหาธรรมราชาที่มีสายสัมพันธ์กับพิษุโลกสุโขทัยขุนนางเก่า กับสายสัมพันธ์ของกลุ่มเจ้านายที่อยู่ในพระลมหาชวังของพระพิสุทธิ์กษัตริย์นี่เอง จึงเป็นสายสัมพันธ์ที่ทำให้การรวบรวมกำลังคน การควบคุมกำลังคนของสิพระเดชสวนมหาราชในเวลาต่อมามีความมั่นคงมากขึ้น เนื่องจากกระบวนการของความขัดแย้ง หรือการควบคุมการฆ่าขุนนางต่างๆ ในกรุงศรีอยุธยาจึงไม่เกิดขึ้น พ่อขุนนางในกรุงศรีอยุธยาก็ร่วมกับสาวิพักต่อพระมหาธรรมราชาขณะเดียวกันกองกำลังขุนนางในเจ็ดหัวเมืองเหนือ แล้วก็ขุนนางราชการต่างๆ ก็สวาวิพักต่อสมเด็จพระนเรศวรเช่นกัน เพราะสืบเนื่องจากเป็นพระราชบุตรของพระมหาธรรมราชา ดังนั้นกระบวนการต่างๆ หรือสายสัมพันธ์ต่าง ๆทั้งกรุงศรีอยุธยาแล้วก็โลกสุขโขทัยเองก็ค่อยๆประสานเป็นเนื้อเดียวกันภายใต้สายตระกูล แห่งพระวิสุทธิกษัตริย์และ พระมหาธรรมราชาธิราชนี่เองจึงเป็นเบื้องหลัง และเป็นพลังงานสำคัญที่ทำให้สมเด็จพระเรซวน สามารถกอบกู้เอกราชได้ในเวลาต่อมา